ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน10เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง เทคโนโลยีใหม่ถูกสร้างและพัฒนาตลอดเวลา โดยก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์และโลกธุรกิจ เราควรมีการคาดการณ์ถึงเทคโนโลยีในอนาคตที่น่าจับตามอง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม และเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจใหม่ๆ ครับ การบรรยายพิเศษเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจโดยสวทช เป็นการสื่อสารเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะส่งผลกระทบในช่วงเวลา 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการและคนทั่วไปเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากศูนย์วิจัยแห่งชาติในสวทช และเทคโนโลยีเชิงสุขภาพหรือการดำรงชีวิตในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีอาหารและการแพทย์ เน้นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และอาหารแบบจำเพาะบุคคล เทคโนโลยีที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนไปพร้อมๆ กับปัญหาการขาดแคลนเนื้อสัตว์ เทคโนโลยีที่การเข้าถึงข้อมูลการแพทย์ส่วนบุคคล เชิญเข้าฟังการบรรยายได้ภายในงาน Thailand Tech Show 2017 วันที่ 22 กันยายน 2560 by Tech บางนา www.nasda.or.th/thailandtechshow ร่วมสร้างสรรค์เพื่อคนไทยโดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000